นี้มันมันมันเกิดที่นครนายก อืม อ่ะ พี่บอกก่อนว่าเกิดที่นครนายกเอากองกลางพอพี่ เอากองกลางพอกองกวางพออ่ะอ่มันเป็นโรงแรมหนึ่งที่นครนายก ครับ น้องพี่ไปทำงาน น้องพี่ไปทำงานที่นั่นใช่ไหมอืม ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กครับ อ่ะทีนี้ มันก็ได้งาน ผม มันก็บอกมันก็บอกมา ตอนแรกมันทำงานกับพี่อ่ะ ตอนตอนนี้มันบอกว่ามันไปทำที่นั่น มันบอกโอเคมากพี่ทุกอย่างเงินเงินเดือนทุกอย่างเนาะมีพร้อม และมันไปอยู่มันได้มันมันได้บ้านพักอยู่ที่นั่น อ่า ทีเนี้ยเขาก็ทำงาน เขาไปเรื่อยเลยมันจะเป็นอาคารโรงแรมนี้จะมีจะมีประมาณห้าห้าชั้นห้าชั้นได้ห้าห้าชั้นเลย ครับอ่า ชั้นที่หนึ่งสองสามเป็นห้องพักไอชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะ ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแท้อ่ะชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองเนาะครับ มันจะเป็นมันจะเป็น มันจะเป็นเอ่อไอชั้นหนึ่งอาจจะเป็นห้องห้องโถงกว้างเลยหรือจะเป็นแบบอ่าจุดจัดเลี้ยงทุก ๆอย่างนะชั้นสองชั้นสามคือให้บริการห้องพักชั้นสี่ชั้นชั้นสี่ ไอ้ชั้นที่สี่เนี่ย เป็นห้องเป็นห้องเอพี อ่าข้างบน อ่าเบบอกและชั้นห้าเนี่ยเป็นที่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่พักที่ที่ที่พักของของอ่าคนขับรถและพนักงาน อ่าอืมแต่ชั้นชั้นที่สี่เนี่ย ไม่ค่อยมีคนขึ้นไปหรอก ครับ ไม่ค่อยมีคนขึ้นเลยเพราะว่าชั้นชั้น สองสามยังไม่เต็ม เพราะมันไม่ใช่ไฮซีซั่นนะ เข้าใจไหมกำลังเราไออย่างเราไปเที่ยวเนี่ย ครับอ่าไม่ใช่ไฮซีซั่นแน่นอน น้องผมมาอยู่ก็ทำงานได้ประมาณสามสองถึงสองถึงสามเดือนมั้งพอเลิกงานปุ๊บประมาณสี่สี่ห้าทุ่มเนี่ยเขาเลิกงานแล้วเขาจะมานั่งกันอยู่เขาจะมานั่งมานั่งดื่มกันอยู่หน้า อ่าหน้าหน้าหน้าโรงแรมเนาะ ก็นั่งดื่มกันปุ๊บเอาคุยสเพเฮละกันหลายๆอย่างแต่พักน้องผมถาม ถามขึ้นมาบอก พี่ชั้นที่สี่อ่ะ ผมไม่เคยขึ้นเลย ผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่ขึ้นไปเลยสักพักทุกคนนิ่งหมดเลยนะนิ่ง อ่ะสักพักทุกคนนิ่งหมดเลย ก็บอก เอ้ยสองสายยังไม่เต็มเลย เออ แบบไอ้ชั้นที่ ชั้นสี่มึงไม่ต้องไปสนใจแล้วมึงขึ้นไว้ทำไม อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็บอกว่ามึงอยู่บ้านเนี่ยพักห้องพักก็ยังไม่เต็มมีไม่มีอะไรมึงก็ไม่ต้องขึ้นไปอะไรประมาณนี้อเออเขาเอออ่านมาพูดกันุกสักพักเขาก็เงียบกันหมดพอเงียบกันหมดทีนี้ พออีกวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเลิกวันเลิกงานพอดี น้องผมมันก็ อ่า คือไม่รู้ทะลึ่งอะไรไม่รู้ไงมันมันก็กดลิฟต์ขึ้นไปวันนั้นกดลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นขึ้นไปชั้นสี่โดยที่ไปคนเดียว อ่า ทีเนี้ยมันมันมันมันกดลิฟต์ขึ้นไปแหละประตูลิฟต์เปิดมา คือข้างในมันมืดมาก ทุกอย่าง ลิฟต์เปิดปุ๊บมีแต่มีแต่แสงลิฟต์มีแต่แสงในลิฟต์ที่ที่สาดออกมาจากในลิฟต์ใช่ไหมครับ ครับทีนี้มันก็คือแบบ มันมันก็คือประมาณว่าแบบมันมืดทั้งชั้นเลยทั้งหมดเลย อืมมันจะมี มันมันจะมีสี่ห้อง นับจากห้องแรกไปหนึ่งสองสามสี่มันจะมีและเป็น เป็นเป็นประตูกระจกทั้งหมดเลยนะเป็นประตูกั้นไว้สี่ห้อง เป็นเป็นกระจกทั้งหมด และข้างข้างในสุดมันจะเป็นบันไดหนีไฟใช่ไหมแต่ว่าใช้การไม่ได้บันไดบันไดหนีไฟนี่ใช้ใช้การไม่ได้นะ มันมันก็มองไปเรื่อย เดินเดินจากห้องแรกไปมันคือคือมาสงสัยไงว่ามันมัน เออว่าว่าทำไมเขาไม่ขึ้นมาอะไรกันหรือหรืออะไรสักอย่างไอ้นี่ก็ทะลึ่งขึ้นไปด้วย มันก็เดินไปจากห้องแรกหนึ่งนับไปเดินไปห้องที่สอง เดินไปห้องที่สามพอเดินผ่านห้องสามปุ๊บ ถึงห้องสุดท้าย ถูกไหมห้องที่สี่อยู่ด้านขวามือ แล้วก็ติดกับบันได บันไดหนีไฟแต่บันไดหนีไฟใช้ไม่ได้เขาก็อ่ามันได้ยินเสียงเสียงเสียงจากห้องห้องที่สามอ่ะ คือคือประมาณว่าหลับเดนมันได้ยินเสียงตอนแรก มันได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเป็นคนเดินอยู่ในห้อง มันมันก็พยายามมองมองส่องกระจกเข้าไปแบบ เอ้ามันไม่มีใครเลยทำไมเสียงมันเสียงมันดังมาจากไหนอะไรประมาณนี้เนาะ มันก็มันก็พยายามส่องส่องเข้าไปสักพักเสียงแก้วแตกเฮ้ยเสียงแก้วล้มเลยเสียงเสียงแก้วลงตกตกเหมือนโตจากโตอ่ะเสียงดังเฮ้ยครับ มันเหมือนมันก็สะดุ้งอาทิตย์มาสะดุ้ง มันสะดุ้งเสร็จ มันก็มองพยายามมองเข้าไปว่า เอ้ยมันก็ไม่มีแก้วตกหรือสักอย่างรู้ไหมสักสักพักได้ยินเสียงดนตรีครับเป็นเสียงดนตรีถ่ายขึ้นมาเลยครับ เป็นเป็นเสียงดนตรีถ่ายขึ้นมา เป็นเสียงดนตรีถ่ายขึ้นมามันก็เริ่มเริ่มเริ่มใจใจทีนี้พอทีนี้ใจใจมันเริ่ม เริ่มไม่ดีแหละ และรู้ไหมมันลืมล็อกลิฟต์ และเวลานั้น เวลานั้นคือ คือเขาเขาจะกลับบ้านกันหมดแหละมันลืมล็อกลิฟต์มันลืมล็อกลิฟต์ไว้ และลิฟต์ลิฟต์ปิดปึ้ง มันวิ่งไปนั่งอยู่หน้าลิฟต์แป๊บหนึ่ง พี่การไอ้คำว่าล็อกลิฟต์ไว้เนี่ย หมายความว่าไงหมายความว่าไปกดลิฟต์ให้มันเปิดรอไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ ครับแล้วถ้าเกิดว่าลิฟต์มันปิดแล้วเนี่ย คือหมายความว่าก็ต้องรอรอบใหม่ในการที่ลิฟต์มันจะลงไปแล้วก็ขึ้นมาถูกป่ะถูกต้องถูกต้องได้แล้วมันมืดไปหมดทั้งชั้นเลยทีนี้มันมืดไปหมดทั้งชั้น น้องมันมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวฟังผมนะทีนี้ มันจะมีมันจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียว อืมอืมเวลา ไอ้ทีเนี้ยพี่พี่คนเหนือที่ที่ว่าอยู่ใกล้ห้องเขาอะอืมวันที่วันวันวันอ่า ผมผมลืมลืมเล่า ลืมข้ามไป ไม่เป็นไรพี่เล่าต่อน้ตรงที่ เข้าไปเข้าไปเล่าตรงนั้นก่อนก็ได้ที่ลืมอ่ะโอเคโอเคโอเค มันมันมันต่อเนื่องอะมันจะมีพี่คนหนึ่งที่ว่าจะกลับบ้านด้วยกัน น้องมันต้องกลับด้วยถูกไหมครับ เขาก็โทรหามันว่าอยู่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเวลาคนโทรเข้าปุ๊บแสงแสงไฟอ่ะ มันคือคือมันตั้งมันตั้งไว้ว่าเป็นแฟลชอืมอืมอืมอืมเข้าใจเคยเห็นเคยเห็น อ่า มันจะกระพริบแปดหลังโทรศัพท์มันจะกระพริบด้วยเวลามีคนโทรเข้า อืมถูกต้องถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องคือ คือตอนนั้น ลิฟต์มันลิฟต์มันลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์มันลงไปข้างล่างแล้วมันล็อกอยู่ครับ เออ คือแม่บ้านเขากลับแล้วเข้าใจไหมเออ แต่ทีนี้ไฟไฟมากระพริบครั้งแรกปุ๊บมันเห็นมันเห็นเท้าก่อนไม่เห็นเท้าเป็นเท้าคนอ่ะยืนอยู่จากห้องสุดท้ายเฮ้ยอ่าแต่ดีดีเรื่องเล่าไปคนลูกคนลูกไป เออกระพริบครั้งแรกเท้ากระพริบกระพริบที่สองมันมันก็พยายามเนี่ย มันเหมือนเหมือนมันก็เอาโทรศัพท์มาแนบหัวเราเนี่ยแล้วมันแล้วมันมองไปสายตามันมองไปทางทางเนาะ ครับทางปลายทางปุ๊บพอพอคนที่สองเห็นขา เอออ่ะเห็นขา แล้วมันจะเป็นช่วงสบายมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงสบายนะมันจะเป็นครับ อ่า มันจะอ่า มันจะมันจะเป็นช่วงช่วงสบายพอคนที่สามเห็นเอวทีนี้มันหลับตาแล้วครับ มันไม่มองเลยนะมันไม่มันไม่มองมันแบบ โอ้เหงื่อมนทุกอย่างมันบอลบอลโอ้ผม มันมันจะช็อกอะไรตอนนั้นคือ ทีนี้มันก็พยายามคุย แต่ทีเนี้ยในเสียงเสียงเสียง ในสายอ่ะมันไม่ใช่คนที่เขาโทรมา เนี่ยครับอ่า เสียงเสียงในสายไม่โทรมาแล้วเขาบอกว่าเขาเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพูดว่าอะไรพี่ มองสิ มองมาข้างหน้าสิ มองมาสิมองมาข้างหน้า แล้วแล้วเสียงดนตรีมันกล่อมอยู่เสียงเสียงเสียงเสียงดนตรีเสียงเสียงดนตรีไทยมันกล่อมอยู่ในในยังยังกล่อมอยู่แบบ ก็มีเสียงดนตรีไทยพอประทิกับพิพากที่สี่ดูไหมแล้วทีเนี้ย คือคือคือคือว่าเขาเขาเรียกอะไร อ่ะ คือเหมือนแสงมันค้าง อ่ะเข้าใจไหมครับครับคือ ครับ และและทีเนี้ยวีวีรู้ไหมว่าแบบ วีวีเคยเคยเห็นเคยเห็น หนังเอ๋เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังไทยเขาลำปะพอลำแล้วก็กอกอภาพไวๆอ่ะลำแบบลำแบบครับลำแล้วตึกตึกตึกมาอย่างเงี้ย เออเออนึกออกนึกออกครับ ตอนแรกลำแล้วลำคือ คือเขาเห็นที่นี่เห็นภาพมันเต็มคือแฟลมันค้างค้างเหมือนเหมือนให้เราเห็นอ่ะอืมอ่า เขาก็เลยยืนลำอย่างเงี้ยลำลำลำแล้วก็ลำเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินเข้ามาหา แบบลำลำเดินลำลำลำลำแบบ แล้วก็ลำแบบแบบถ้าถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนเห็นภาพควรจะรู้ แล้วก็จะมองภาพเห็นแล้วก็จะมองภาพออก ผม ผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับ พี่การแป๊บนึงนะคือมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ เป็นยุคก่อนพวก iPhone จะเกิดขึ้นโทรศัพท์ เนี่ย มันจะมีการที่เป็นเจเนเรชันในการที่เวลาโทรเข้าปุ๊บเนี่ย เสียงลิงโทนเป็นแบบไหน แปดหลังกล้องมันจะมันจะมันจะเด้งตามจังหวะแบบนั้นเลยนะฮะใช่มันจะมันจะเด้งตามจังหวะนั้นเลย ถ้าเกิดว่ามันเหมือนแบบเสียงมันแบบเป็นจังหวะปึงปึงปึงแล้วออนหลังมันแบบอย่างเงี้ยแสงแปดมันจะแบบอย่างนี้เลย ซึ่งพี่การการจะบอกว่าไอ้จังหวะสุดท้ายที่ แฟดมันกำลังแบบค้างอยู่เงี้ยปรึ๊งเงี้ย ไอ้นางลำคนเนี้ยกำลังลำแล้วก็ลำเดินเข้ามาหาเร็วๆถูกไหมพี่ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องและลำในในในท่าทางต่างๆแบบ แล้วเดินมาหามาหาน้องพี่แบบ เออเออคือเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราดูหนังดูวิดีโอเนาะครับแล้วเนี้ยเราเรากอเดินหน้าไปอย่างแบบ เออ ให้มันไปเร็วๆจะคูณสองคูณสี่เออ จะคูณสองคูณสี่คูณแล้วแบบคือแบบ คือลำเร็วมาก คือคือลำลำลำเดินมาเดินเดินมาหามาจ่อหน้าอยู่น้องกับพี่อ่ะครับ หน้าลิฟต์นะ จากห้องที่สี่มาจ่ออยู่เนี้ยออยากรู้อยากเห็นเหรอนี่คำนี้อยากอยาก อยากรู้อยากเห็นอะไรเหรอ อยากเห็นอะไร เออแบบ แล้วเสียงมันก้อง แล้วพี่รู้ไหมคือปากอะปากปากปากล่างปากบนคือฉี่ออกจากกันเข้าใจไหมและชดาอยู่ข้างหลังโอ้ยเข้าใจอืมคุณหัวเป็นอย่างนี้เหรอน้องน้องน้องน้องผม น้องผมลงไป ลงไปช็อกตอนนั้นเลยนะลงไปลงไปช็อกตอนนั้นเลยนะโอ้ยลงลงไปช็อกลงลงไปช็อกมาก แล้วในเนี้ยคือ พี่พี่คนที่ว่าโทรมาหาเนี่ยทำทำไมเขารู้ว่าอยู่ตรงนี้ เพราะว่าลิฟต์มันเป็นจุดตอนแรกไปจบชั้นสี่ใช่ไหมครับเขาคนล่างข้างล่างเขาก็เห็นแดงก่อนเขาจะกลับบ้านจะมีแม่บ้านคนหนึ่งเขาจะกลับบ้านเลย เออเออเออเขาก็เอกใจว่า โอ้โหน่าจะมีคนขึ้นไปแน่นอนอแล้วไปเจอไอ้นี่หน้าลิฟต์พอดีพี่รู้ไหมนอนนอนแบบ นอนนอนกอดตัวเองอะนอนกอดตัวเองแล้วช็อกอะแบบ แบบช็อกไปเลยแบบ เนี่ย มันคือมันช็อกไปเลยนะครับ และทีนี้ ทีนี้เขาก็อุ้ม บอกอุ้มมันลงมา มัน ก็มันก็ พอพออุ้มมันลงมาข้างล่างปุ๊บมันโวยวายก่อนแบบมันโวยวายว่าแบบโวยวายโวยวายใส่เลยแบบผีหลอกแบบอะไรประมาณนี้แบบพี่ผีหลอกผีหลอกผมอะไรประมาณนี้เนาะอืม อืมมันมันก็เลยก็เลยลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างเสร็จ บอกแล้วมึงขึ้นมาทำไมพี่พี่เขาก็ด่านะพี่คนเขาด่าบอกเขาด่ามึงว่ามึงขึ้นมาทำไมกูบอก แล้วขนาดกูอยู่มันตั้งหลาย ปีกูยังไม่เคยขึ้นมาเลยชั้นอืมเอออะไรประมาณก็บอกแล้ว เมื่อคืนคุยกันอยู่ มึงกัน่าเลือกขึ้นมายังไงล่ะ อืมอันนี้ก็เรื่องทั้งหมดของพี่น้องคนเนี้ย อยากรู้อยากเห็นว่า ไอ้ชั้นสี่ที่ไม่เคยขึ้นไปมันมีอะไร ถูกต้องไหมพี่ ใช่